สำหรับประโยค boleh mengajukan satu pertanyaan แปลว่า ขอถามคำถามจากคำถามหนึ่งคำว่า boleh แปลว่า สามารถคำว่า mengajukan แปลว่า เสนอ ในที่นี้คือ ตั้งคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan เปิดตายะอันแปลว่า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 แปลว่าการุณา ได้โปรดคำว่ามั n d าร์ก r แปลว่า ฟัง